มนุษย์นั้นเป็นทั้งผู้ล่าและผู้เก็บเกี่ยว โปรตีน เมล็ดพืช พืชมีใบ โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ บรรทบุรุษของเราได้สรรหาโภชนาการอันหลากหลายเป็นจำนวนมาก พวกเขาต้องการเดินทางออกไปเพื่อหาอาหาร มนุษย์ในอดีตได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการทางโภชนาการ ที่มนุษย์ควรมีในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย ทุกวันนี้พวกเราไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อหาอาหารอีกต่อไป เพราะอาหารมีอยู่ทุกที่และบ่อยครั้งที่อาหารเหล่านั้นมักจะมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ความจริงคือ สิ่งที่คุณทานเข้าไปจะส่งผลต่อร่างกายคุณ ร่างกายเราต้องการวิตามินเกลือแร่และสารแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ การขาดแคลนโภชนาการเหล่านี้ การใช้ชีวิตแบบสะดวกสบาย วิถีชีวิตอันตึงเครียดและวุ่นวายทำงานเหมือนกับจะได้รับเหรียญกล้าหาร แต่ผลลัพธ์นั้นอาจนำคุณไปสู่ สุขภาพอันย่ำแย่ได้ เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตามโทรทัศน์ นิตยสารต่าง ๆ และแพทย์ก็ได้มาเตือนตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว แล้วคุณละ่ะจะทำยังไงกับมัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการมากมายแนะนำให้ทานอาหารเสริม โดยการทานวิตามินหลากหลายชนิดในปริมาณหนึ่งกำมือ ถึงกระนั้นนักวิจัยยังได้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันและรับมือจากการขาดแคลนทางโภชนาการ สารพิษจากสภาวะแวดล้อม ความเครียด และการแก่ตัวลง โภชนาการที่สำคัญได้หายไป จากพฤติกรรมการบริโภคของพวกเรา สิ่งนั้นคืออะไร สิ่งนั้นคือโมเลกุลชีวภาพสุดพิเศษ ชื่อคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์คือสารที่อยู่ในพืชเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์แสง สารนี้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และทำให้ระบบการทำงานของพืชทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งการค้นพบว่าสารคลอโรฟิลล์สามารถใช้ได้ดีกับมนุษย์ ยังได้รับรางวัลโนเบลในปีคิศักราช1915คลอโรฟิลล์ประกอบไปด้วยวิตามิน เกลือแร่และโภชนาการที่สำคัญ ซึ่งช่วยเสริมให้ร่างกายดีขึ้นอย่างมหาศาล ในฐานะรองประธานฝ่ายเฮลไซความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทนั่นคือ การรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย นั่นคือเหตุผลที่ผมสามารถเล่าเกี่ยวกับคอร์ฟิลของซินิจีได้อย่างง่ายดายผลิตภัณฑ์นี้การันตีในความปลอดภัยและเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ คอร์ฟิลช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นและขจัดพิษในร่างกาย ทั้งยังช่วยเสริมระบบการทำงานบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีรสของเปปเปอร์มินซึ่งช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นได้รับคอร์ฟิลมาจากถั่วอัลฟาฟาและใบมอนเออคอโรฟิลนั้นน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณเออแล้วมันยังทำหน้าที่เช่นเดียวกับยาฆ่าเชื้อโรค มันคอยกำจัดจุลินทรีย์ที่จะทำร้ายร่างกายของคุณ อีกทั้งยังช่วยระงับกลิ่นปาก ลดอาการจุกเสียดขึ้นไส้ และอาการอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วย จากนั้นได้มีการขยายการวิจัยออกไปซินิจีเวอร์ไวได้ริเริ่มการผลิตคลอโรฟิลพัทคลอโรฟิลที่มีโภชนาการที่ดีที่สุดในโลก ทำไมเราถึงกล้าพูดเช่นนั้น เพราะเรามีทีมงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีการทดลองที่เข่งคัด เพื่อรับประกันความยอดเยี่ยม ด้านคุณภาพของคลอโรฟิลพัทจากซินิจี คาราฟิลของซินิจี้ดีที่สุดในโลก เพราะทุกขั้นตอนของเรานั้นอะเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเออตั้งแต่การเจริญเติบโตถึงขั้นการเก็บเกี่ยว ขั้นทำความสะอาดแล้วก็กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อนั้น แล้วก็ การทดสอบในห้องแลบของเรายังมีมาตรฐานระดับโลก พวกเรานั้นทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมของเราไม่มีสิ่งปนเปื้อน และประกอบไปด้วยส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ แต่พวกเราก็ไม่มั่นใจไปในซะทีเดียว เราจึงทำการตรวจสอบวัตถุดิบทุกชิ้นด้วยตัวของเราเอง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทุกอย่างนั้น เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดที่เราตั้งเอาไว้ สำหรับคอร์ฟิลของซินิจี้นั้น ตัวดิฉันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด